แจ้งข่าว 27 พฤษภาคม 64 โค้งสุดท้ายเกษตรกรกลุ่มนี้ รีบฟังก่อนพลาดเงินประกันรายได้ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาแจ้งข่าว มาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้นะคะ ก็มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะ วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะคะ ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ จะพลาดการรับเงินประกันรายได้ค่ะสำหรับรายละเอียดข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับ ับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสาร พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ก็ใกล้หมดระยะเวลาปลูกของโครงการปี 2563ทับ64 แล้วค่ะสำหรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเงื่อนไขของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ปี2563ทับ64 เป็นผู้ปลูกข้าวโพดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ายน2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และงวดสุดท้ายก็คือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไปนะคะ โดยเกษตรกรนะคะ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องแจ้งปลูกหลังจากปลูกแล้วนะคะ 15-60ถึงวันค่ะ ซึ่งวันสุดท้ายก็คือวันที่ 2 5กรกฎาคม 2564 นี้ค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะ โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563ทับ 64 นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะถ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนะคะ อย่าลืมนะคะแจ้งปลูกนะคะ วันสุดท้ายคือวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้ง ข่าวสาร พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มอื่นนะคะ ทางช่องก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ